สวัสดีครับ สวัสดี ค่ะกลับพบอิมกับท็อปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครนะครับที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับ ช่วยกดตรงนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับ เพื่อคอยแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับผม วันนี้เราทำอะไรอีกอีกแล้วใช่ไหมน้ำปลาอยู่ขนาดนี้นะคะ หนึ่งในเครื่องปรุงสำคัญนะคะ ของครัวไทยแล้วก็ครัวในอาเซียนเลยก็ว่าได้ก็คือน้ำปลานี่แหละค่ะ แต่ว่าเวลาเรามาอยู่เมืองนอกเมืองนาเนี่ยการจะหาน้ำปลาที่แบบ อร่อยเด็ดเนี่ยเราก็จะมียี่ห้อที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าพออิบมาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งมันเจอปัญหาก็คือน้ำปลาที่เราอยากกินเนี่ยมันถูกปากเราเนี่ยเนาะมันมันไม่ได้ถูกปากเราเหมือนแต่ก่อนหายากใช่ไหมแล้วมันก็หายากมากขึ้นเรื่อย ๆ นะคะ วันนี้เราก็เลยรวบรวมน้ำปลาที่เราหาได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่อเมริกานะคะแล้วก็จะมาชิมให้รู้เลยว่าอันไหนเนี่ยถูกปากเรามากที่สุดค่ะเราเริ่มกันยี่ห้อแรกเลยดีกว่าขวาสุดเลยเนี่ยเออฮะเลดโบท เรดโบเนี่ยนะคะ มันเป็นน้ำปลาสัญชาติเวียดนามอเออ ประวัติ ประวัติยังไง ประวัติคร่าวๆก็คือเหมือนกับว่า คนเนี้ยเขาย้ายมาอยู่ที่อเมริกาแล้ว อยู่ไปสักพักหนึ่งเขาก็หาน้ำปลาที่มันอร่อยอร่อยไม่เจอ เออมีคนที่ประสบปัญหาเดียวกับเราก็เลยบอกว่า เอางี้นั้นฉันจะออกมาแบบเปิดธุรกิจทำน้ำปลาเลยจริงจัง เออ แล้วก็แบบว่าเขาก็จะใช้ปลาที่มาจากลุ่มน้ำในเวียดนามอะค่ะ จริงว่าสุดๆอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ แล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นน้ำปลาที่คนอเมริกาพูดถึงมากนะยี่ห้อนี้นะเลดโบสนะ เออแล้วไอ้เจ้ายี่ห้อเลดโบสนี่ทำจากปลาอะไรอ่ะ อันนี้เขาบอกว่ามาจากแอนโชวีแล้วก็เป็นเกลือทะเลนะคะ เออให้โซเดียมเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะเท่ากับพันสี่ร้อยสามสิบมิลลิกรัมนะคะ เออถามอย่างหนึ่งไอเอ็นเอ็นอันนี้คืออะไร อ๋อ ไอ้นี่ใช่ไหมสี่สิบองศาเอ็นใช่ไหมเออ ตอนแรกอิมก็งงกันมาอยู่นี่งง เฮ้ย ทำไมน้ำปลาบางขวดมันขึ้นแบบสี่สิบองศาเอ็นมันหมายความว่าอะไรอ่ะหมายถึงองศาเหนืออ๋อ นี่คือพิกัดที่เขาไปตกอ๋อ เออ แต่เราก็งง อ๋อ แต่ความเป็นจริงแล้ว อันนี้มันคือระดับดีกรีของไนโตรเจนเปอร์ลิตรก็คือ ปริมาณไนโตรเจนอะที่อยู่ในน้ำปลาในแต่ละลิตรอะมันหมายถึงว่า โปรตีนที่มันมากขึ้นในในน้ำนั้นด้วย ก็หมายความว่าถ้าเกิดไอตัวตัวเลขตรงนี้เยอะก็คือโปรตีนจะไม่ทำจากปลาเยอะนั่นเอง คือสแตนดาร์ดคือแบบว่ามันจะต้อง 30 อัพขึ้นไปเพราะมันจะเริ่มมีความแบบคอมเพล็กซ์ซับซ้อนของปลา มันมาจากโปรตีนที่มันแบบเพิ่มขึ้นนั่นเอง อันนี้เขาก็เป็นแบบเทครนของเออของคนที่เขาพูดถึงไอเจ้าองศาเอ็นในขวดน้ำปลาเลยนะคะเรามาลองชิมเลดบัวดีกว่า เด่นๆอุ้ย จะให้โรคไตเหรอ คนละครึ่งก็ได้คนละครึ่ง โอเคสอรี่จริงในการชิมของเราครั้งนี้คือเราจะชิมเปล่าๆก่อน แล้วก็ลองชิมกับข้าวสวยนะครับ เออ A few moments later. มันเค็มปี๊ดเลยอะ แต่มันมีความแบบ เค็มเค็มหวานหวานหน่อยหน่อยนิดนึงไม่ไม่หวานแต่เค็ม น่าแปลกใจเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขายืนยันว่าในส่วนผสมเนี้ยไม่มีน้ำตาลอยู่เลยแต่มันมีความหวานนิดนึงนะแต่มันมีปลายหวาน อืมปลายหวานนิดนึง อืมลองกินกับข้าว เทเลยลองชิมมาครับซีอืมอืม not bad นะข้าวคุณน้ำปลายี่ห้อเรนโบสเนี่ย มันชูรสได้ดีเลยแหละสำหรับน้ำปลานี้นะส่วนราคาอยากรู้ปะเท่าไหร่แปดเหรียญสี่สิบเก้าแปดเหรียญสี่สิบเก้าเกือบสองร้อยกว่าบาทเลยนะสองร้อยห้าสิบบาทประมาณนะ น้ำปลาขวดละสองร้อยห้าสิบบาทครับคุณผู้ชมเราก็ได้กินที่นี่ในอเมริกานะคะ โอเคต่อไป next เลยว่ะที่ข้าต่อไปน้ำปลาตาปลาหมึก เอาล่ะมาที่ขวดที่2ของเรานะคะ น้ำปลาตาปลาหมึก อันนี้ยี่ห้อคุ้นเคยนะครับ ถูกต้องคนไทยคงจะเห็นกันบ่อย Made in Thailand อ่าส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีแอนโชวีนะเกลือนะ แล้วก็น้ำตาล โซเดียมเนี่ยนะคะพันสี่ร้อยหกสิบจะเริ่มมีน้ำตาลใส่เข้ามาแล้วแต่เขาก็บอกว่ามีน้อยกว่า 1 กรัมนะคะตราปลาหมึกนี่อยู่ที่ 2 เหรียญ49 เซนก็ขวดนี้ประมาณเกือบ90บาท อืม จริง ๆ แล้วเนี่ยมันก็เป็นน้ำปลาแบรนด์ที่หาง่ายพอสมควรนะคะที่นี่ปลาปลาหมึกนะ เดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่า โอเคกัอนตั้งค์ดมอน มา ชิมพอกันพอกันโอเคสีจะจางงกว่าเมื่อกี้นะเลดโบจะเข้มกว่าหน่อยนึง ออกแนวแบบเหลือง ๆซะด้วยซ้ำอ่ะนะ นี้จะออกรู้สึกว่าจะออกเค็มกว่าเลดบอสในนี้เค็มอย่างเดียว ไม่มีหวาน ใส่น้ำตาลหรอทำไมมันไม่มีเขาบอกว่าเขาใส่น้ำตาล มันเค็มมันไม่มีมันไม่ มันเค็มปี๊ดไปเลยอะรู้สึกถึงปลามันมีแต่เกลือ ใช่เชียข้าวสีมันต้อง เอาอะไรมาเมื่อกี้ชิมไปนิดเดียวมันเค็มมากจริง ข้าวหกเกลือมาอืม มันมันมีความแบบน้ำเปล่ามาเลยอ่ะ มันแบบเหมือนเกลือซะมากกว่า ยี่ห้ออันนี้ ตาปลาหมึกเนี่ย โอเค เดี๋ยวเรามาลองยี่ห้อที่สามดีกว่าครับ ยี่ห้อที่เราคุ้นเคย ทิปเปอร์รส อันนี้มาถึงขวดที่ 3 แล้วนะคะยี่ห้อนี้คนไทยรู้จักดี ใช่พัลรส ฝรั่งก็รู้จัก เขาก็จะเรียกว่า tipperos tipperos เออต้อง s ก็ซอเสือใช่ไหมก็ใช่คือแบบ tipperos เออออกออก s แน่นๆนะคะ อันนี้ก็ของจากประเทศไทยเลยแหละ อันนี้มีส่วนผสมกับแปะภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษมาให้แล้วด้วยนะคะ ที่ข้างขวดก็บอกว่ามีปลากระตัก 65%น้ำเกลือ 30%แล้วก็น้ำตาลทราย4 5 5.5%ดูทรงแล้วจะหวานกว่าเพื่อนนะคะตอนนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย สนดราคาอยู่ที่ 3 เหรียญ 19 เซนประมาณนั้นก็ 19เซนก็อยู่ที่ประมาณ 90 90 นิดนิดเกือบร้อยเกือบร้อยหนึ่งปริมาณโซเดียมนะคะ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากับ 1,590 มิลลิกรัมเยอะกว่า2อันแรก ออแต่สังเกตว่าทิปพลอตเนี่ยส่งออกมาที่อเมริกา แต่ว่าก็ยังมีโลโก้ภาษาไทยเขียนภาษาไทยหมดเลยนะแต่ว่าข้างๆเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนแปะแบบใช่แปะข้อแปะเขาเรียกว่าดีเทลอ่ะเป็นภาษาอังกฤษ แต่ว่า ตัวโปรดักต์เขายังเป็นภาษาไทยหมดเลยนะเออก็คือมาแปะตรงนี้แล้วก็เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่บอกมีแปะทิ่พรสให้ด้วย แล้วก็ส่วนผสมก็ใช้คล้าย ๆกัน แต่ว่าที่มันแตกต่างคือเขาไม่ใช้ซอสตรงๆเขาใช้น้ำเกลือ นะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็แอนโชวีคือมาลองเลยดีกว่า ทิพรสอ่ะเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อน โอเคอันเนี้ยโอเค ยังคงเป็นทิพรสอยู่ก็คือมีความกลมกล่อมกลมกล่อมไม่ได้ออกเค็มเค็มขนาดนั้น เพราะมีน้ำตาลมาช่วย ความหวานหน่อยกลิ่นยังแบบเหมือนเดิมนะ ยังเหมือนยังเหมือนอืมกลิ่นเหมือนเดิม ลองกินกับข้าว สวยกข้าวเลยก็แล้วกันนะงั้นอืมข้าวคั่วปลาของทิพย์รสยังเป็นยังคงไว้เหมือนเดิมอืมเฮ้ยอันนี้ยังมีปลานะในความรู้สึก อันนี้ยังทำจากปลาอยู่ อันนั้นทำจากปลาหรือทำจากเกลือนะต่อไปอันที่สี่น้ำปลาตาหอยนางรมหรือออยสเตอร์ครับผม โอเค อันที่4น้ำปลาตาหอยนางลม อันนี้ก็คุ้นเคยใช่ของคนที่ไทยก็คือน่าจะเคยเห็นกันเยอะนะครับยี่ห้อนี้ใช่รดักต์ออ f ไทยแลนด์แล้วก็หาง่ายที่นี่นะคะ ส่วนราคานะคะอยู่ที่ 2 เหรียญ29 เซนเป็นน้ำปลาที่ถูกที่สุดที่เราหาได้ตรงนี้แล้วนะคะ ก็ส่วนผสมนะครับทำจาก อาชวีเหมือนเดิมแล้วก็มีเกลือก็น้ำตาลนะครับผมแล้วก็ให้โซเดียม 1,580มิลลิกรัมต่อ 1 ช้อนโต๊ะนะ โอเคอืมกลิ่นไม่แรงจมูกไม่ได้กลิ่นแล้วมั้ง ไม่แรงไม่แรงได้อยู่ โอเคคราวนี้ก่อน ปี๊ดชอบสปี๊ดเค็มปี๊ดกว่าอันเมื่อกี้ที่เป็นรสแต่ว่า อันนี้ไม่อันนี้เหมือนจะหวานกว่าหน่อยนึง แต่มันยังไงเดียวมันไม่ได้แบดอะมันไม่ได้เหมือนขนาดถ้าถ้าถามว่าอันนี้กลมกล่อมกว่าตาหอยนางรมกับทิ์เลยก็อันนี้กลมกล่อมกว่าหน่อยนึงนะ อืมมันหวานนัวกว่าอันเนี้ย อืมโอเค ประเด็นคือ ความกลมความนัวเนี่ยมันออยสเตอร์ได้มากกว่า แต่พอคุกข้าวอิ่มก็ยังชอบทิพรสอาจจะเพราะว่ามันหวานกว่ามันมีน้ำตาลเยอะกว่าเออลิ้นแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน เออเอออันนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับ เพราะว่าอีเวนอันนี้มีระดับโซเดียมมากกว่าอันเนี้ย แต่พี่ทอมรู้สึกว่าอันนี้รู้สึกนัวกว่า ถ้ากินกับข้าวแล้วมีความหวานนัวกว่าอันนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับการหมักบ่มอะไรด้วยหรือเปล่า อ่า เดี๋ยวต่อไปอันที่ห้าดีกว่าครับ ยี่ห้อเมกาเชฟ โอเค อันที่5ยี่ห้อนี้คนไทยก็รู้จัก ยี่ห้อเมกาเชฟนะครับแต่ขวดนี้เราซื้อมาเป็นแบบขวดพรีเมียมนะเออก็จะไม่เหมือนกันนิดนึงฮะเมกาเชฟเนี่ยทำจาก แอนโชวีอีกเหมือนกันใส่เกลือทะเลนะคะ แล้วก็มีน้ำตาลและมีฟรุกโตสเออเป็นตัวแอดอัพอันนี้เขาบอกว่าเขาหมักมาเป็นระยะเวลา 2 ปี โลโก้ภาษาไทยปลา น้ำปลาแท้นะครับเขียนภาษาไทยมาที่นี่นะอ่ก็ยังมีภาษาไทยอยู่นะครับผมสำหรับราคาล่ะ ราคาอยู่ที่สี่ห้าสิบเซน ก็ราวๆ ประมาณเอ่อร้อยยี่สิบาทประมาณร้อยยี่สิบาทนะครับโซเดียมพันห้าร้อยแปดสิบมิลลิกรัมเท่ากับออยสเตอร์เลยหอยนางรมสีเหมือนทิพรส อันนี้บอกว่า no preservation ไม่มีใส่สีอะไรต่างๆนะ มาจากการหมักหมกล้วน ชิม เออเมกเชฟเนี่ยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงขอ ขอฟื้นสติเ A few moments later เมกเชฟเนี่ย นัวนะ อร่อยอ่ะฮอยอร่อยจริง สิ่งที่อิ่มรู้สึกเนี่ยตั้งแต่ สี่เจ้าที่ผ่านมาเนี้ยอร่อยสุดละเราอ่ะ มันเหมือนเขาพาเราไปรถไฟเหาะตีลังกาเฮ้ยอร่อย เหมือนโดนกระชากเข้าไปเลยแบบเหมือนตอนแรกอะกระชากเข็มนะเหมือนกับพาไปมั่วเลยพาแบบปี๊ดแบบรถไฟเหาะปุ๊บแล้วก็แล้วก็เหมือนตบท้ายแบบว่าวิ่งกลับมานิ่มๆมีความมีความหวานจอดตรงท้าย แสดงว่าการหมักนานนี่มีผลตอนทำให้น้ำปลาอร่อยเอาไปปรีอืมเราชิมข้าวดีกว่าเออมา อร่อยไหมก็เชฟอร่อยกินกับข้าว มันมีความแบบความนัวของมันพี่มันกินปกติอยู่แล้วมันนัวใช่ปะพอกินกับข้าวมันแบบสึกเฮ้ยอร่อยอ่ะ มันชูรสข้าวขึ้นมาแบบโอเค อันที่ 6 อันสุดท้ายนะครับ ที่เราหาได้ในอเมริกาแถวบ้านเรานะครับ ก็คือยี่ห้อปู3ตัวนั่นเองครับผม โอเคยี่ห้อสุดท้ายที่เราหามาได้ยี่ห้อที่6นะครับ น้ำปลาตาปู3ตัวนั่นเองของฮ่องกงนะใช่อันนี้ของฮ่องกงแต่เขาบอกว่าผลิตในจีนอ๋อก็ใกล้เคียงเพื่อนบ้านกันแล้วใกล้กันนะใกล้กันแล้วนะนะของแท้ต้องเป็นปูสีเขียว 3 ตัวอย่างนี้นะอันนี้คืออันนี้แบรนด์นี้นี่คือหลงมาเพราะว่ามีคนที่เนี่ยบอกว่ากินยี่ห้อนี้ดิ ถ้าเกิดจะกินน้ำปลาเอายี่ห้อนี้ ปูสามตัวเนี่ยนะนะเออปูสามตัวนี่นะครับ ให้โซเดียม 1,540มิลลิกรัมต่อหนึ่งช้อนโต๊ะทำจากปลาอาโชวีนะฮะแล้วก็มีเกลือนะครับแล้วก็มีฟุกโตน้ำตาลนะครับผม อันนี้มีความสงสัยเพราะคนอื่นน่ะเขาใช้แอนโชวีเฉยๆ แต่อันเนี้ยใช้แอนโชวีเอ็กซ์แทร นึกถึงเวลาถ้าใครทำขนมแล้วใส่วานิลาแบบวานิลาบีนส์กับอีกอันนึงคือเป็นวานิลาเอ็กซ์แทรคมันแตกต่างกันแน่นอนนะคะ เพราะว่านั่นคือสกัดมาอีกทีนึงออันนี้แหละก็เลยทำให้เราแบบเฮ้ยอ้าวคนอื่นเขาใช้ปลา แล้วก็หมักบ่มทำไมคุณมาใช้เอาสารสกัดลงมาอีก เออเออลองลองดูดูซิมันจะยังไงปูสามตัวนะครับท่าลิ้นอุ้ย แต่สีก็ดูสวยงามอยู่นะ อ่ะ พี่ท็อปรู้สึกยังไง เออมันรสชาติมันแตกต่างจากห้ายี่ห้อเนี้ย เออ มันโดดไปอีกแบบหนึ่งอะในความเค็มของมันอะ แต่สำหรับอิ่มนะอิ่มมองว่ามันเป็นมวลสารอะไรสักอย่างคืออไม่ได้เกี่ยวกับว่าการที่เราไปอ่านส่วนผสมมันนะ แต่คือมันทันทีที่เราชิมเข้าไปคือมันไม่เค็มเหมือนเพื่อนระดับความเค็มมันน้อยกว่าเพื่อนในลายนี้หมดเลย แบบเฮ้ยทำไมไม่เค็มอ่ะเออมันไม่เค็มนะแล้วเวลาปรุงอ่ะคิดดูดิคุณต้องใช้น้ำปลาเยอะขนาดไหนในการที่จะแบบ ปรุงของแต่ละอย่างใส่น้ำปลาสาดลงไปเยอะๆก็คือเหมือนตอนแรกก็บอกว่ามันเค็ม แต่พอฮอปมันหายเค็มแล้วมันกลายแบบมันเหมือนแบบ มันความเค็มมันอย่างเงี้ยลงมา มันปี๊ดแล้วก็ลงมาเลยเออมันมันเลเวลเราแบบแบบอ่ะถ้าน้ำปลา น้ำปลาต่างๆเนี่ย มันเหมือนประทัดอะมันความแรงมันปุ้ง แต่อันนี้มาเหมือนกระเทียมอะชิมข้าวแซนคือมันไม่ได้แรงอะเออ ยุคข้าวยากหมากแพงเนาะกินข้าวพุ่งน้ำปลา อะไรก็ได้ก็ต้องกินแล้วนะใช้น้ำปลาเยอะมากที่จะให้เลเวลความเค็มเท่าๆกัน มันไม่ค่อยเค็มอ่ะ มันหอมหวานหน่อยไงอะมันหนักไปที่ความหวานเลยดีกว่า กลิ่นมันแปลกกับชาวบ้าน เฮ้ย มันมีความแบบทำไมมันไม่น้ำปลา อืม ใช่ มันไม่มีความเป็นน้ำปลาที่กลิ่นน้ำปลาให้เราแบบ ดมมันเป็นกลิ่นอีกแบบหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไร ของการมันคือกลิ่นเหมือนหมักกับอะไรสักอย่างหนึ่งเออ อืม ถ้าใครลองน้ำปลาอันนี้ที่นี่แล้ว มีความรู้สึกคล้าย ๆ เราหรือว่ามีคำอธิบายที่มันแบบ เคลียร์คัดกว่านี้ก็มาบอกเราได้แต่สำหรับอิมเมรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำเกลือจางๆ แล้วพยายามจะแต่งกลิ่นเข้าไปแต่แบบถ้าจะต้องกินอีกไหม ไว้ก่อน ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิวน้ำปลา6ยี่ห้อที่เราหามาได้แถวบ้านในอเมริกานะครับก็การรีวิวน้ำปลาเนี่ยก็คือ เราอยากรู้ว่าน้ำปลายี่ห้อไหนเนี่ย มีความรสชาติเดียใกล้เคียงกับที่เรากินมากที่สุดใช่ถูกปากมากที่สุดไม่ว่าจะเอาไปทำต้มผัดแกงทอดนะคะ ก็จะ ไม่ผิดหวังในมุมมองของเราอะนะเราก็พามาให้ดูกัน 6 ยี่ห้อนะคะที่มีขายกันที่นี่ แต่ว่าถ้าเกิดใครเจอยี่ห้อน้ำปลาอื่นๆ ที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้ก็อร่อยนะแล้วแบบอยากจะให้เราลองชิมเหมือนกันก็แนะนำมาในช่องคอมเมนต์ได้นะคะ เรามีโอกาสหาเจอเราก็จะพามารีวิวกันที่นี่เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะครับ ใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยคลิปต่อไปจะไปทำอะไรขอติดตามวันนี้ 2 คนลาไปก่อนบ๊ายบาย